working มนหนึ่งชั่วโมงยังสู้อยู่ใจยังสู้อยู่ใจยังสู้อยู่บางคนบอกน้ำลายหนูเหนียวหมดแล้ว ด่วใจเลยนะครับชักไหนได้ได้หอบเบาเบาทำไทยทำไปทำไทยแล้วแต่นุ่นงยาวเอาใจเอาที่จะเมามาลบมาเราได้ให้เจ้าดำคาญผู้ได้ดังตาหวานหรือที่บ้าจะมีคนรอเอาตาตาตอนนี้ต้องตามไปทำให้พ่อเอาตัวอะไรไปเจอเอาตอนอะไรดี ดีไข่ข้างๆโอ้ยต้นเปแรงทายก็ด้วยในจังหวัดสามชาิผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงจากสิดิโดจน์จ้าป ริงน้องตา ขอบคุณเพื่อนทุกท่านขอบคุณนางรำขอบคุณเจ้ามากด้วย